สรุปบทเรียนที่ 7 การใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม จริยธรรมในการใช้สารสนเทศเป็นความตระหนักเข้าใจ เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการใช้สารสนเทศ ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญา อันเป็นผลงาน อันเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทรัพย์สินอีกชนิดหนึ่ง ที่มีการคุ้มครองแก่ผู้ถือสิทธิ์ได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นการใช้งานสารสนเทศอย่างถูกต้อง เป็นธรรม ผู้รู้สารสนเทศต้องเข้าใจถึงสิทธิ์ มีจริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต และตระหนักถึงผลกระทบตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าใจ และสามารถใช้สารสนเทศได้อย่างถูกต้องถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมนุษย์ ได้แก่ การใช้สารสนเทศอย่างถูกต้อง หลักจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ รู้จักทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม บัญญัติ 10ประการของผู้ใช้สารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต จริยธรรมในการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสม ตัวอย่างการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ตัวอย่างการละเมิดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร ตัวอย่างการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพื่อให้กลายเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีจริยธรรมทางวิชาการ พบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปค่ะ